ำหรับประโยค Apa yang seharusnya kita lakukan malam ini แปลว่า เราทำอะไรเย็นนี้คำว่า Apa yang แปลว่า คืออะไรคำว่า seharusnya แปลว่า ควรจะคำว่า kita แปลว่า เราคำว่า lakukan แปลว่า ทำมันคำว่า malam แปลว่า เย็น ค่ำ คำว่า malam ini แปลว่าเย็นนี้ สำหรับประโยค bagaimana jika kita pergi ke disco di Patong แปลว่า เราไปดิสโกเทคที่ป่าตองกันไหม คำว่า bagaimana แปลว่าอย่างไร คำว่า jika แปลว่า ถ้า คำว่า pergi แปลว่า ไป คำว่า ke แปลว่ายัง งเล็บเปิด นอนเนนวงเล็บปิด ที่คำว่า disco แปลว่าดิสโกคำว่าดีแปลว่านะวงเล็บเปิด นอนเนนวงเล็บปิดใน